ลับคืนเมืองน้ำตา เจ็บใจจากสาวลำน้ำชี เธอหลอกใจเราให้รักมาเป็นปี ทั้งที่เธอมีคนรักของเธออยู่แล้ว บอกว่าโสดจนหลงเสือบ่เหลือเพื่อไว้ใจจากแนวเห็นแค่โปรไฟล์ก็เชื่องเหมือนดัง มันเค็มก็เลยจะเต็มย้อมเจ้าทุกอย่าง ใจมันเค็มก็เลยจะเต็มย้อมเจ้าทุกอย่าง ว่าแต่นางเอ่ยมาต้องใดเรื่องคัดของบ่เคย ตัวไอเสยว่าเคยุกหักอกะฮักฮักและคอยเป็นห่วงที่แท้คนลวงของนางร้ายของนางร้ายากตนลงน้ำเปล่าจบเรื่องรา ยปัญหาลูกผู้ชาย บ่อยากทำร้ายและบอกล้ามินสักสีจบที่ริมน้ำป่า เรื่องราวรักลวงพ่อกันทีสาบส่งคนลวงผู้สาวลำน้ำชีจนทิ้งนาทีให้หักจมลำปา่าละสาวลำชีใจร้าย สาวลำที่ใจร้าย มีความอายกับย้อนขึ้นถิ่นเบ้ากาลสินละหัวใจถึกต้มถึกต้มให้ถึกต้มถึกตมสิยอมกลมละแบนไว้คืนแฟนผู้อื่นเจ้าสักมากี่ตัวมีหอดตัวแล้วคือเป็นจังสีสาวลำน้ำชีคือตัวอายสาวลำน้ำชี คนใจ ากตนลงน้ำป่าจบเรื่องราวรักที่มันนายแฟนเจ้าโทรมาก็เคลียร์ปัญหาลูกผู้ชาย บ่อยากทำร้ายและบอกลามินสักทีจบที่ริมน้ำป่า ลาบ่าละสาวลำชี้ใจร้ายละสาวลำชี้ใจร้าย มีความหมายกับย้อนพื้นถิ่นบ้ากาลสินละหัวใจถึกต้มถึกตมไอ้ถึกต้มถึกต้มสิยอมกลมละแม่นไว้คืนแฟนผู้อื่นเจ้าสั่งมากี่ตัว มีหอดตัวแล้วคือเป็นจังสีสาวลำน้ำชีคือตัวอาย สาวลำน้ำชี คนใจร้าย